อาหารที่ใช้ในงานเลี้ยงขันโต อาหารที่นิยมจัดเลี้ยงในงานขันโตกทั้งงานบุญหรืองานทั่วไป บรรจุลงในถ้วยแล้ววางบนโต๊ะยกมาเสิร์ฟทั้งโต๊ะรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ผู้รับประทานนั่งล้อมวงกันประมาณ 5-6 คน มีขันโตกตั้งอยู่ตรงกลาง ในขันโตกล้วนเป็นอาหารพื้นเมือง มีประมาณ 5 อย่าง เป็นอาหารที่นิยมในสำรับอาหารของชาวล้านนา ได้แก่ ข้าวนึ่งเป็นอาหารจานหลักที่ขาดไม่ได้ของชาวล้านนา ต้องอาศัยทักษะและความรู้ในการทำพอสมควร เมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีลักษณะจับตัวกันแน่นเหนียว ติดมือ มีกลิ่นหอม นุ่มแล้วใส่กระติบหรือที่ทางเหนือเรียกว่าแอบหรือกล่องข้าว แกงฮังเล ส่วนใหญ่นิยมใช้เนื้อหมูสามชั้นลักษณะของแกงฮังเล เป็นแกงที่มีน้ำกลุกคลิก ออกสีเหลืองแดง แกงแครเป็นแกงผักรวมหลายๆ ชนิด เช่น ผักแครชะพูดอกแครผักแคบ ผักตำลึง ผักหลาดชะอม มะแว้ง มะเขือพวง นอคา ดอกคา ผักเผ็ด ผักขี้หูด เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า บวบพริกขี้หนูสีแดงสด จะข้าน ส่วนในน้ำพริกแกงประกอบด้วยพริกแห้ง กระเทียมหอมแดงตะไคร้ข่า เกลือ ถั่วเน่าเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆ เช่น หมูทอด จิ้นทอด หมูปิ้งแอบปลาห่อนึ่ง ลาบเมืองมีลักษณะเฉพาะคือ มีพริกลาบที่ประกอบด้วยเครื่องเทศชนิดต่างๆคั่วให้สุก มะแขวนเป็นส่วนผสมหลักที่ใช้ปรุงลาบ ลาบที่ไม่ปรุงเรียกว่าลาบดิบ ลาบที่ไม่สุกเรียกว่าลาบดิบ หรือลาบที่ปรุงสุกแล้ว เรียกว่าลาบคั่วกินคู่กับผักสด ได้แก่ ยอดมะกอกผักข้าวตอง สาระแหน่ ผักไผ่ ผักกาดน้อย ผักแปมเสรียมหอม เล็บคุด ถั่วพลูมะเขือเปาะ กระถิน ผักชีมะระขี้นก เป็นต้น น้ำพริกอ่อง มีรสเผ็ดเล็กน้อยจากพริก เปรี้ยวจากมะเขือเทศ เค็มจากถั่วเน่าและเกลือ ส่วนผสมทำให้น้ำพริกอ่องมีสีแดงส้ม เป็นน้ำพริกที่นิยมกินกับแคบหมู ผักสด ผักนึ่ง เช่น ขี้เหล็ก แตงกวาสด ผักกาดดอง ฟักทอง ถั่วพลูนึ่ง ไส้อัวหรืออัว หมายถึง ใส่ไส้แทรกยัดไว้ตรงกลางทำจากเนื้อหมูบดและเครื่องแกงที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรเช่นพริกแห้ง กระเทียมขมิ้นข่า ใบมะกรูดหอมแดงตะไคร้เป็นต้น โดยนำเนื้อหมูสับ มาปรุงเครื่อง แล้วยัดเข้าไปในไส้หมูที่ล้างสะอาด แล้วปิ้งไฟให้สุกปัจจุบันนิยมกินคู่กับ ขิงพริกขี้หนูหอมแดงผักชี แคบหมู เป็นอาหารคาวประเภทขบเคี้ยว ที่ขึ้นชื่อของร้านนาทำจากหนังหมู ผ่านการทอดหรือเจียวให้กรอบ มีรสเค็มนำตามด้วยรสอื่นๆตามต้องการ เป็นเครื่องเคียงน้ำพริกต่างๆ แคบหมูเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ในสำรับขันโตกเช่นเดียวกัน เพราะมีความกรอบ ที่ช่วยเพิ่มรสชาติสำหรับขันโตกให้อร่อยมากขึ้น อาหารหวานที่นิยมเลี้ยงในงานขันโตก ส่วนใหญ่ทำจากข้าว เช่น ขนมปาด เป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้ากับน้ำอ้อย นำไปกวนจนข้น เหนียว แล้วเทลงถาด ลักษณะเนื้อขนมนุ่ม มีสีน้ำตาล โรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อน ขนมจอก หรือขนมเทียน เป็นขนมที่มีแป้งข้าวเหนียวกับน้ำอ้อย บางพื้นที่อาจมีการผสมแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เหนียวเกินไป ไส้ขนมจอกมีทั้งไส้เค็มและไส้หวาน ห่อขนมด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งขนมจอกมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดสีน้ำตาลอ่อน ขนมข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มมัดเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำด้วยข้าวเหนียวผัดกับกะทิ ห่อด้วยใบตองใส่ไส้กล้วยนำไปนึ่งให้สุกขนมข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มหัวงอก เป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายกับขนมข้าวต้มมัดแต่ไม่ใส่กะทิ มีไส้กล้วย รวยด้วย มะพร้าวทึนทึก ขูดเป็นเส้น ขนมขบเคี้ยว เป็นอาหารว่างในช่วงแห่ขันโตกหรือการแสดงก่อนที่จะกินอาหารในสำรับขันโตก ขนมขบเคี้ยวเป็นขนมที่ทำจากข้าวเช่นเดียวกัน แต่เป็นขนมที่มีอายุการเก็บนานกว่า ซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวล้านนา เช่น ข้าวแตนที่เหลือจากงานเลี้ยงต่างๆ หรือทำเป็นข้าวคั่ว ส่วนข้าวแคบ มีส่วนผสมและวิธีการทำคล้ายกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อนำไปตากแห้งแล้วทอดหรือปิ้งให้กรอบ ขนมที่เป็นเสน่ห์ของงานเลี้ยงขันโตคือข้าวคั่วข้าวเกียบว่าวเนื่องจากมีการปิ้งในงานให้ผู้เข้าร่วมได้กินก่อนที่จะกินอาหารในสำรับ เป็นจุดที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจไม่แพ้ขบวนแห่ขันโตก น้ำดื่ม น้ำดื่มสำหรับขันโตกจะบรรจุในน้ำต้นคอนโทซึ่งสามารถเก็บความเย็นของน้ำไว้ได้ และมีขันน้ำจอก ทำด้วยวัสดุต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเงิน และเครื่องเขินที่สวยงามครอบอยู่บนคอนโทร บุรีขี้โย เป็นบุรีที่ใช้ยาเส้นนำมาม้วนด้วยใบตอง เป็นยาสูบพื้นเมืองปรุงพิเศษด้วยไม้ข่อยหรือไม้พุทราที่คั่วจนหอม ด้วยน้ำอ้อยหรือเปลือกมะขามบุบพอแตก ม้วนเป็นแท่งยาวประมาณ 6-7 นิ้ว พันหัวเก็บให้เรียบร้อย ชาวล้านนาเรียกบุหรี่ชนิดนี้ว่าขี้โยหรือบุหรี่ขี้โย นิยมสูบกันอาจเป็นเพราะอากาศหนาวเย็น การสูบบุหรี่ อาจทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นก็ได้ นอกจากนี้ ชาวล้านนาทั้งหญิงและชาย นิยมอมเมี่ยง โดยเอาใบเมี่ยงที่เป็นส่วนใบนำมานึ่ง แล้วหมักให้มีรสเปรี้ยวอมฝาด เมื่อหมักได้ที่แล้วผสมเกลือเม็ด หรือห่อด้วยเม็ดเกลือ ภายหลังมีการพัฒนา โดยนำเครื่องเคียงมาห่อ ได้แก่ ขิงดองหั่นฝอย ถั่วริสง น้ำตาล มะพร้าวคั่วปั้นก้อนห่อด้วย ใบเมี่ยงขนาดพอคำ แล้วนำใบตองมาห่ออย่างประณีต เมี่ยงปรุงรสที่มีรสชาติสองชนิดคือ เมี่ยงส้ม เปรี้ยว และเมี่ยงหวาน การกินเมี่ยงของชาวล้านนาหลังอาหาร ถือเป็นการล้างปากจากอาหารคาว